ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาเซียน Economic Community หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC กันมาบ้างแล้ว ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่มีกลุ่มประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป้าหมายของ AEC คือการส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาด และฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้านสำคัญได้แก่ ด้านแรก การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี อาเซียนได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน หรือ ASEAN Trade Inclusive Agreement หรือ ATIGA ว่าด้วยอัตราภาษีที่เท่าเทียมกันสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน การลดภาษี ปัจจุบันอาเซียน 6 ประเทศ ได้ลดภาษีขาเข้าของสินค้าทั้งหมดลงเหลือร้อยละศูนย์แล้ว เหลืออีก 4 ประเทศได้แก่กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม ได้ลดภาษีสินค้าอยู่ที่ระดับร้อยละ0ถึง5และจะลดภาษีนำเข้าทั้งหมดเหลือร้อยละ0 ายในปี 2558 หากยังไม่พร้อม สามารถยืดหยุ่นได้ ถึงปี 2561 การที่จะได้รับสิทธิพิเศษลดภาษีสุลกากรขาเข้า สินค้าจะต้องผลิตได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าตามที่อาเซียนได้ตกลงกันไว้ ตัวอย่างการลดภาษี เช่น ก่อนเปิดทำการค้าเสรีอาเซียน เมื่อเราซื้อสินค้า สินค้าที่เราซื้อมานั้น จะมีภาษีบวกเพิ่มมากับสินค้า แต่เมื่อเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน จะเป็นการยกเลิกอัตราภาษี ทำให้เราสามารถซื้อสินค้าในอัตราที่ถูกลง หรือซื้อสินค้าได้เพิ่มขึ้นนั่นเอง อุตสาหกรรมหลักๆ ของแต่ละประเทศในอาเซียนจะมีดังนี้ บูไน มีน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมหลัก กัมพูชา มีธุรกิจสิ่งทอ อินโดนีเซียมีถ่านหิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆได้ ลาวมีลักษณะเด่นในเรื่องของการทำเหมืองแร่ มาเลเซียถนัดในการทำอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พม่ามีป่าไม้มากทำให้อุตสาหกรรมหลักจะเกี่ยวข้องกับป่าไม้ ฟิลิปปินส์อุตสาหกรรมหลักคือการผลิตเครื่องจักร สิงคโปร์อุตสาหกรรมหลักได้แก่การค้าปลีกคอมพิวเตอร์ ไทย อุตสาหกรรมหลักคือการเกษตร และเวียดนาม อุตสาหกรรมหลักจะเป็นการส่งออกอาหารทะเล ด้านที่ 2 การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี การเปิดเสรีการค้าในอาเซียน AFAS หรือ ASEAN Framework Agreement on Service ซึ่ง กำหนดกฎและกติกาตามองค์การการค้าโรคเกือบทั้งหมดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาด โดยการยกเลิกการกำหนดสาขาธุรกิจ ให้สิทธิสำหรับประเทศเจ้าบ้านเท่านั้น กลุ่มที่ 2 เป็นข้อจำกัดที่ขัดกับหลักการปฏิบัติกับคนต่างชาติกำหนดให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน49%อาเซียนได้จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับคุณสมบัติวิชาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเสรีการค้าบริการ โดยปัจจุบันมีการลงนามแสาขาอาชีพได้แก่ แพทย์ทันตแพทย์ นักบัญชี วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักสำรวจ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การเคลื่อนย้ายบุคลากรในอาเซียน สำหรับประเทศไทย จะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายบุคลากรได้ 2 ประเภทเท่านั้น คือ business visitor ซึ่งหมายถึงบุคคลธรรมดาที่จะเข้ามาพำนักในไทย ด้วยวัตถุประสงค์ด้านประชุม หรือติดต่อธุรกิจ จะอนุญาตให้พำนักได้ในขั้นต้นไม่เกิน 90 วัน และอาจจะขยายระยะเวลาได้รวมไม่เกิน1ปีอินทราคอมเพรสทันฟิลี่ผู้โอนย้ายระหว่างบริษัท ในเครือระดับผู้บริหาร ผู้จัดการหรือ ผู้เชี่ยวชาญ โดยบุคคลนั้นจะต้องได้รับการจ้างโดยบริษัทดังกล่าว นอกประเทศไทย มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องผ่านเงื่อนไขความจำเป็น ด้านการจัดการของกรมการจัดหางาน อนุญาตไม่เกิน 1 ปี และขยายระยะเวลาได้ 3 ครั้ง ด้านที่ 3 การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี เป็นความร่วมมือด้านการลงทุนของอาเซียน อยู่ภายใต้กรอบความตกลงการลงทุนของอาเซียน อาเซียน Investment Area หรือ AIA มีบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน 5 ภาค ดังนี้ ภาคการผลิต เกษตร ประมง ป่าไม้ และเมืองแร่การเปิดเสรีการลงทุนไม่ได้หมายความถึงการเปิดให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาลงทุนได้อย่างเสรี แต่เป็นการเปิดเสรีแบบมีเงื่อนไข และมีความยืดหยุ่น โดยมีข้อยกเว้นชั่วคราว และรายการอ่อนไหวของประเทศสมาชิก รายการยกเว้นชั่วคราว จะต้องถูกยกเลิกในเวลาที่ตกลงกัน ซึ่งจะเปิดเสรีให้แก่นักลงทุน ทั้งก่อนลงทุนและหลังลงทุน โดยมีการส่งเสริมการคุ้มครองการลงทุนสำหรับนักลงทุน เพื่อประกอบกับอัตราภาษีนำเข้าที่ลดลงจากอัฟตา จึงอาจจะใช้เป็นฐานการผลิตสินค้า เพื่อขยายตลาดทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียน ด้านที่ 4 การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี การรวมตัวของตลาดเงินและตลาดทุนในปี 2558 มีเป้าหมายให้กับการบริหารการจัดการระบบการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรียิ่งขึ้น และมีตลาดทุนที่เชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ การค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายเงินทุน ในภูมิภาคให้เพิ่มขึ้น โดยแผนงานการเงินของอาเซียน การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน โดยมีแนวทางและหลักการ เป็นไปตามหลักการของ AEC Blueprint ที่ให้แต่ละประเทศสมาชิกในอาเซียน ทยอยเปิดเสรีการค้าบริการ ด้านการเงิน โดยมีแผนงานการรวมกลุ่มทางการเงินของอาเซียน RIA Fin โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือภายในปี 2558 และภายในปี 2563 สุดท้ายคือ ความร่วมมือในด้านต่างๆ การก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ได้มีเพียง การเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุนเท่านั้น แต่เพื่อให้การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ ให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน ยังมีความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ความร่วมมือด้านเกษตรและป่าไม้ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านสถิติของอาเซียน การรวมกลุ่มสาขาการบิน และการรวมกลุ่มสาขาท่องเที่ยว ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาชนมีโอกาสเลือกซื้อ และใช้บริการที่มีคุณภาพ เกษตรกร ในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตร สามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้น มีโอกาสสร้างเครือข่ายการผลิตในอาเซียน นักธุรกิจในฐานะผู้ผลิตผู้ส่งออก ผู้นำเข้า นักลงทุนและ บุคลากรวิชาชีพ มีโอกาสเข้าถึงตลาดกว้างขึ้น และสามารถขยายการค้าและบริการได้ง่ายขึ้น